ในช่วงนี้เรามาเรียนรู้ในส่วนเรื่องของนโยบายของประเทศไทยในแต่ละห่วงเวลานะคะว่าเราเลือกรูปแบบขององค์กรกำกับดูแลอย่างไร อาจารย์คะตามนโยบายของออประเทศไทยในแต่ละห่วงเวลา เราน่าจะลองแบ่งเป็นช่วงปี2540 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช2540 ว่าเราเลือกรูปแบบอย่างไร แล้วนโยบายของรัฐบาลไทยเป็นอย่างไรอะคะอย่างนี้ครับอาจารย์ ต้องเรียนว่าในปี 40 เนี่ยรัฐธรรมนูญเราเป็นฉบับที่เรียกว่ามีการปฏิรูประบบการเมืองการปกครองขึ้นนะฮะหลายๆองค์กรเกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญ40 นะครับองค์กรกำกับดูแลหลายๆ องค์กรก็เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญ40 เช่นกันองค์กรกำกับดูแลในกิจการโทรคมนาคมก็เกิดขึ้นในตามรัฐธรรมนูญ40 ทีนี้ผมต้องขออนุญาตเล่าย้อนไปอีกนิดหนึ่งครับอาจารย์แต่เดิมเนี่ยนะฮะเรากิจการโทรคมนาคมเนี่ยมันไม่มีการกำกับดูแล ลักษณะเนี่ยมัน ต้องย้อนไปไกลพอสมควรเลยครับ ในปี 2471 เนี่ยนะฮะใช่ค่ะเรามีพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งคือการประกอบกิจการค้าขาย อันกระทบต่อความผาสุกของสาธารณชน อันนี้ชื่ออาจจะไม่เป๊ะนะครับ แต่ชื่อจะประมาณนี้นะฮะสามารถอ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการบรรยายได้ค่ะทีนี้กฎหมายฉบับนี้สำคัญยังไงครับ สำคัญคือกิจกรรมที่กฎหมายฉบับนี้กำหนดไว้เนี่ยต้องขออนุญาตจากขอพระบรมราชานุญาตนะฮะแต่จริงๆแล้วก็คือไม่ใช่ พระบรมราชานุญาตโดยตรง แต่เป็นเสนาบดี คือรัฐมนตรีในปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นผู้พิจารณา กิจการพวกนี้ก็เป็นกิจการที่เกี่ยวความมั่นคง เกี่ยวความผาสุกนะครับเมื่อก่อนใช้คำว่าผาสุกนะฮะเช่นกิจการไฟฟ้ากิจการไปรษณีย์นะครับตอนหลังก็มีกิจการเพิ่มขึ้นคือเครดิตฟองซีอนะครับคือให้เช่าให้ให้กู้เงินเพื่ออสังหาริมทรัพย์ ทีนี้ตอนนั้นมันยังไม่มีระบบการโทรคมนาคมที่เป็นรูปแบบหลากหลายแบบปัจจุบันตอนนั้นมีแค่โทรเลขซึ่งเป็นการลงทุนของรัฐอีกใช่ค่ะในยุคนั้นเราจะเป็นโทรเลขแล้วก็จะรู้จักคำว่าวิทยุสื่อสารในเวลาต่อมา ใช่ครับทีนี้ในในยุคนั้นเนี่ยนะครับจนถึงยุคที่เราใช้ปว 58ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่58เนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของแล้วกันฮะผมใช้คำว่าเป็นเจ้าของแล้วกันฮะก็คือ หน่วยงานของรัฐทั้งสิ้นเลยนะครับที่เป็นเจ้าของคลื่นนะครับเวลาเราจะใช้วิทยุหรือที่เราเรียกว่าวอนะฮะหรือวอลกี้ทอกกี้ที่มีระยะไกลเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะปะตั้งเสาหน้าบ้านเราแล้วก็จากัดคลื่นของเราแล้วก็ใช้มันไม่ได้ไม่ได้ต้องขออนุญาตต้องขออนุญาตขออนุญาตหลายอย่างเลยครับขออนุญาตตั้งเสานะขออนุญาตใช้วิทยุสื่อสาร ขอที่ไหนฮะ ขอบางทีก็ขอที่กรมไปรษณีย์ในอดีตนะครับ กรมไปรษณีย์เคยเล่นไหมคะเคยเล่นอยู่บ้างครับะะที่เราสมัยนั้นเราจะเรียกว่านักวิทยุสมัครเล่นใช่ครับนะคะเราจะต้องขออนุญาตใช่ครับเพื่อจะได้รับรหัส ซึ่งจะต้องสอบ ต้องสอบครับ มีใบอนุญาตต้องขันคอร์ไซให้เป็น ใช่ไหมคะค่ะครับ ทีนี้บางทีก็ต้องไปขอจากกรมไปรษณีย์ใช่ไหมครับ บางทีก็ต้องไปขอกับกระทรวงมหาดไทยนะฮะ ตรงนี้เป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของคลื่น ใช่ค่ะ ยังเวลาเราฟังวิทยุฟังเพลงนะฮะ เอาง่ายๆเลยนะครับ เราฟังเพลงก็สถานีวิทยุทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ คือจะมีลงท้ายเสมอเสมอใช่นะคะว่าไม่ว่าจะเรียกชื่อสถานีวิทยุอะไรก็ตาม เราสังเกตได้ว่าจะมีการห้อยท้ายว่ากองทัพบกทัพบกใช่ครับ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยใช่ครับ กรมประชาสัมพันธ์ ใช่ค่ะ หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์สี ค่ะ ของกองทัพ จุดจุดจุดจุดช่องอะไรก็ว่ากันไป อันนั้นคือนอดนตการบ่งบอกถือว่ายังอยู่ภายใต้ของรัฐทั้งสิ้นใช่ครับก็คือพูดง่ายคือคลื่นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะครับ จัดสรรให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยเอาไปใช้นี่เอาไปใช้บางทีคือในช่วงในย่านความถี่เนี่ยนะครับ ในทางทางวิทยาศาสตร์เขาบอกในย่านความถี่หนึ่งเนี่ยหน่วยงานของรัฐอาจจะใช้ไม่ไม่เต็มย่านความถี่คือเราได้ไปพอสมควรนะนะคะใช่ครับแล้วก็เอาออกมาให้เอกชนเนี่ย เช่าเช่าช่วงเวลาช่วงเวลาใช่ครับ หรือเช่าคลื่นไปทั้งคลื่นเลย ใช่ครับ แต่โดยมากก็คือจะไม่ให้ทั้งหมด คือจะมีช่วงเวลาที่เราเรียกว่าเป็นพรามไทม์ที่หน่วยงานของรัฐจะต้องสงวนไว้ เช่นทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มเป็นช่วงเวลาที่ใช้ในการข่าวนะครับการประกาศข่าวพระราชสำนัก ใช่ครับเพื่อให้ประชาชนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงภารกิจของของเจ้าของคลื่นนี่คือนั่นคือในอดีตนะครับนี่คือในอดีต ทีนี้พอในปี 40เนี่ยนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยถูก ร่างขึ้นและประกาศใช้ขึ้น ระบบความคิดมันเปลี่ยน ทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกผูกขาดโดยหน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของเสมอไปละกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับเขียนไว้ค่อนข้างชัดว่าคลื่นความถี่เนี่ยมันเป็นของสาธารณะครับต้องเอาไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับหมายความว่ายังไงฮรหมายความว่าถ้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของคลื่นความถี่ในอดีตในอดีตก่อน40ใช่ครับ เป็นเจ้าของถามว่าเมื่อก่อนเงินเท่าเงินไปไหนฮะอาจารย์ เงินก็เข้าหน่วยงานเข้าหน่วยงานของรัฐถูกครับ ซึ่งก็จะตกเบิกมาเป็นตกเบิกของเงินเดือนหรือเป็นโบนัส เป็นโบนัสหรือเป็นผลประกอบการที่มากขึ้น จันทันไหมคะ จันทันไหมคะทันอยู่ครับทันอยู่ในยุคนั้นเราจะทราบกันดีว่า ก็จะตกกลับไปที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจนั้นเป็นเขาเรียกเป็นเงินรายได้ที่ไม่ต้องส่งคืนคลังนะฮะเป็นเงินรายได้ของหน่วยงาน ที่นี่ถามว่าประเทศชาติ หรือสาธารณชนได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้ก็คือคือไม่ได้ถูกไหมฮะนี่แนวคิดมันเปลี่ยนว่าทรัพยากรทั้งหลายเนี่ยมันควรต้องเป็นของรัฐ เรามาพูกันใหม่ รัฐธรรมนูญ40เนี่ยปรับแนวคิดใหม่ว่า เมื่อใช้ทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยนะฮะคนที่ให้อนุญาตเนี่ยไม่ใช่หน่วยงานของรัฐหน่วยงานเดียวละจะต้องเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งที่ถูกตั้งขึ้นมา เพื่อดูแลทรัพย์สินตรงนี้ครับเหมือนดูแลทรัพย์สินให้กับรัฐบาลใช่ครับแต่ทรัพย์สินตรงนี้เรียกว่าคลื่นคลื่นความถี่ไม่ว่าจะเอาไปใช้ในกิจการโทรคมนาคมหรือการสื่อสารก็ตามนะครับดังนั้นเราเลยมีรูปแบบใหม่เกิดขึ้นคือมี คณะกรรมการกำกับดูแลเกิดขึ้น ทีนี้รูปแบบของคณะกรรมการกำกับดูแลเนี่ยมันไม่ได้ออกมาแค่ดูแลหรือกำกับกิจการเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่ในการให้ใบอนุญาตครับอาจารย์ นี่คือรัฐธรรมนูญ 40กำหนดกิจกรรมแบบนี้ไว้เป็นรูปแบบมาตรฐาน ซึ่งในอดีตเป็นการอนุญาต ใช่ครับ แต่เป็นการอนุญาตโดยที่ขั้นตอนอย่างไรระเบียบเป็นอย่างไร ก็อาจจะไม่ค่อย อย่างเราประชาชนคนทั่วไปถ้าเราเราเป็นแค่นักวิทยุสมัครเล่นเนี่ยจำได้เลยว่าเราจะไปสมัครไปขออนุญาตเนี่ย เราจะค่อนข้างงง ทุกอย่างจะขั้นตอนอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนถูกต้องครับนะคะแล้วหน่วยงานไหนอย่างที่อาจารย์บอกเราไม่รู้จะเป็นหน่วยงานไหนใช่ครับเพราะนั้นรูปแบบเหล่านี้ก็ต้องถูกยกเลิกไปเพื่อเปิดโอกาสให้ให้เราที่อาจจะไม่ได้อยากเป็นแค่นักวิทยุสมัครเล่นเราอาจจะอยากให้บริการ วิทยุกระจายเสียงอยากจะมีสถานีวิทยุสักสักสถานีเป็นสถานีวิทยุชุมชนของจังหวัดพิษณุโลกอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะใช่ครับเราก็จะสามารถที่จะศึกษาได้เลยว่าการขอออกใบอนุญาตเป็นอย่างไรบ้าง ใช่ครับคือคือเขามองว่าอย่างนี้ครับว่า ประชาชนเนี่ยต้องเข้าถึงทรัพยากรของรัฐได้แต่นี้จะเข้าถึงอย่างไร อย่างที่เดอย่างที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นะครับ ว่า เมื่อก่อนเนี่ยคลื่นเนี่ยมันเป็นของหน่วยงานของรัฐ จะไปใช้เนี่ยก็ต้องไปไปขอซื้อแล้วกันฮะ ขอเช่าขอซื้อเวลาต่อมาแนวคิดมันเปลี่ยนคือใคร ๆก็เข้าถึงได้ แต่ก็ต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้เช่นกัน อย่างเช่นผมอยากจะเปิดวิทยุชุมชน สักที่หนึ่งนะฮะ ไม่ใช่ว่าอยู่ๆผมอย่างที่บอกฮะไปซื้อเครื่องส่งนะฮะแล้วก็ให้แฟนคลับของผมเนี่ยนะฮะหมุนจูนหาจูนไปเรื่อยๆจูนจูนเดี๋ยวจะมีอยู่แค่ช่องว่างย่านความถี่แค่หนึ่งนิดหนึ่งเนี่ยฮะกิโลเฮิร์สอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเจอมันไม่ใช่อย่างนั้นไงฮะอาจารย์เราเคยมีประสบการณ์มาแล้ว อันนี้เราลองนึกถึงวิทยุชุมชนในช่วงที่มีการการเมืองแล้วกันฮะความความขัดแย้งทางการเมืองที่ค่อนข้างสูงนะครับวิทยุชุมชนเนี่ยเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง นะครับในในการทางการเมือง ผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับ มันก็ต้องมีการควบคุมกันเกิดขึ้น ถึงแม้มันจะเป็นทรัพย์สินหรือสมบัติของของของสาธารณชนก็ตามแต่ไม่ใช่ว่าสาธารณชนคนไหนจะเข้าไปใช้ก็ได้ ผมยกอีกตัวอย่างหนึ่งครับ เป็นตัวอย่างที่เข้าใจว่าประชาชนเนี่ยน่าจะไม่ค่อยเห็นด้วย แต่ก็ต้องทำึงตัวอย่างเรื่องของการควบคุมโดรนการการบินโดรนเนี่ยที่ที่เรามีข่าวว่ามีโดรนบินเหนือ ในบริบาลบริเวณบางพื้นที่ต้องห้ามใช่ครับเช่นสนามบินหรือของกองทัพอากาศอะไรอย่างนี้นะคะคือการบินโดรนเนี่ยโดยหลักเราประชาชนเราอจะคิดว่า มันก็เหมือนเราบินคอปเตอร์ บังคับวิทยุ หรือเครื่องบินบังคับวิทยุ หรือรถบังคับวิทยุก็ไม่น่าจะผิดอะไรใช่ค่ะใช่ไหมครับเราดูถ้ามันมองในแง่ของการเป็นของเล่น หรือกิจกรรมที่เป็นอดีเลตมันไม่ผิดถูกไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันผิดคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าการบังคับโดรนเนี่ยนะฮะโดรนบังคับวิทยุเนี่ย มันใช้สิ่งหนึ่งที่ในการควบคุมสั่งการถือ คลื่นวิทยุ ใช่ค่ะ คลื่นวิทยุตรงนี้เองเนี่ยนะครับ มันอาจจะไปรบกวนสัญญาณบางอย่างได้ซึ่งถูกใช้สำหรับบริการอื่นอื่นเช่น วิทยุคันบิน ใช่ค่ะเราบินโดรนเหนือสนามบินใช่ไหมฮะ คลื่นวิทยุของโดรนเนี่ยมันอาจจะไปรบกวนสัญญาณของหอบวบคุบหอควบคุมการบิน ใช่ค่ะแล้วมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันได้ ซึ่งแม้อาจจะเป็นคนละช่องแต่ด้วยกำลังส่ง ด้วยอะไรต่างๆเนี่ยมันโดยสภาพของคลื่นเองเนี่ยก็สามารถเกิด interference หรือเกิดการรบกวนกันของคลื่นได้อยู่แล้ว ถูกต้องครับท่านแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะมองว่า เอ๊ะเราเหมือนบินเครื่องบินบังคับวิทยุเนี่ยฮะทำไมถึงต้องไปขออนุญาตจากกสทชซึ่งเป็นองค์กรควบคุมคลื่นความถี่ คนอาจจะพูดประชาชนอาจจะพูดกันว่า ไปดูเรื่องที่ภาพเขาใช่ครับ ไปดูเรื่องที่ใหญ่กว่านี้ไหมใช่ไปดูประมูลทีวีดิจิตอลดีกว่าไหมแต่เรื่องนี้จริงๆ ใหญ่ใช่ไหมคะแต่เรื่องใหญ่ครับอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดไปกระทบกับหอบังคับการบิน ซึ่งหรือเรียกง่ายๆ ว่าเรดาร์จับแล้วซึ่งเครื่องบินจะต้องแลนดิ้งหรือเทคออฟคือจะต้องขึ้นและลงเนี่ยเกิดมีการผิดพลาดทางเทคนิคเกิดขึ้น มันเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันความเสียหายที่เกิดขึ้นมากกว่าการที่เสียสิทธิ์ในการบินโดนหนึ่งคน